ด200 นะแม่มังกรตื่นนะเพื่อน เอาละผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ วันนี้เราก็อยู่กันที่สล็อต PG เกมดาก้อนแฮดนะฮะสำหรับงบวันนี้นะครับ จัดมาที่ 300 กว่าบาทนะเพื่อนๆงบหลักร้อยก็เล่นได้นะครับ จัดกันไปก่อนเลยนะฮะเบ็ด5 บาทนะเพื่อนๆสำหรับเกมดากอนแฮดนะครับไม่มีซื้อฟรีเกมนะครับผมก็ต้องเล่นจนกว่าจะปลุก แม่มังกรให้มันตื่นอะจนมังกรดินน้ำไฟออกแล้วนะครับ สุดท้ายแล้วแม่มังกรถึงจะตื่นนะ ก็มาดูกันครับ วันนี้เราจะทำสำเร็จไหมนะครับ กับการปลุกแม่มังกรนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับ เพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอวันต่ออไปนะเพื่อนๆมาดูกันครับหายไปแล้ว 100 บาทฮะทุกท่านโอ้โหอย่างไว โอ้โหไม่แตกเลยเหรอวะ ถามจริง เออสิบไหมโอ้โหขาดตัวเดียวมังกรดินมาละฮะมังกรดินมากระทืบไปกระทืบไปโอ้โหไม่ไหลต่อครับหนึ่งร้อยหายไปแล้วครับ เพื่อนๆอะไรวันนี้บีวายทำอะไรไม่ได้นะครับ ช่วงนี้นะครับก็มารีวิวเกมเก่าๆกันไปก่อนนะเพื่อนๆเกมใหม่ก็ได้เล่น ย้ำไปหลายรอบแล้วนะครับ รีวิวไปแล้วหลายรอบนะฮะสามารถไปย้อนดูได้นะเพื่อนๆ ถ้าอยากให้ผมเล่นเกมไหนหรือว่าเกมอะไรนะครับ คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับทุกคนสำหรับใครอยากมาที่เดียวกับผม สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นนะครับรับโปรรับได้ด้วยนะ ไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะครับ ทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยนะฮะมังกรดินมาแล้วครับ ถึงน้ำไหม ยี่สิบอีกสิบตัว โอ้โห มาได้สุดแค่ดินตลอดเลยว่ะเพื่อนๆ เสียไปแล้วครับหนึ่งร้อยกว่าบาทด้วยครับเบ็ดห้านะ เอาละครับมังกรดินโผล่แล้วครับกระทือไป น้ำโผล่มา ไปต่อไม่ได้อีกแล้ว ได้สุดแค่ดินจริงๆ ว่ะเพื่อนๆ วันนี้แบบ โอ้โหเล่นยากว่ะ บอกตรงๆ ขึ้นยากตอนนี้ช่วงนี้ PG เขาก็ค่อนข้างแข็งด้วยนะ ค่อนข้างจะแข็งจ่ายยากมากนะฮะมาแล้วมังกรดินนะครับ ไปต่อไหมครับ โอ้โหฟ้ามังกรฟ้ามังกรน้ำแม่งอยู่อีกแถวหนึ่งไอเหยียดเค เมื่อไหร่จะได้ละเพื่อน โดนไปแล้วครับ ครึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบเหยียดเคเอาแล้วไงโดนไปครึ่งหนึ่งแล้วครับ เหลือร้อยห้าสิบกว่าบาทครับ อ้โหบุกยากน่าจะยากนะวันนี้ มาแล้วครับ มังกรดินมาอีก รอบหนึ่ง กระทือไป น้ำไม่โผล่สักทีนะฮะ มาแล้วครับรอบนี้ น่าจะได้อยู่นะ โอ้โห ก็ยังไม่ได้นะครับ ขาดเจ็ดตัว มังกรน้ำ ไปยังไม่ถึงมังกรน้ำเลยดีกว่า แล้วจะไปลุ้นปลุกแม่มังกรไอเยสโคบกระทือไป มีวายอยู่ น่าจะได้ เออ ถึงไหมมังกรน้ำได้เขียวต่อ มังกรดินนะ อีกสี่ตัวเหยียดเข้ถือมังกรน้ำแล้วมังกรน้ำแล้วพับเขาให้ปล่อยวายมาโอ้โหถึงน้ำปุ๊บทำอะไรไม่ได้เลยครับกว่าจะถึงก็ยากนะแล้วพอมันออกมาให้วายด้วยทำหาอะไรไม่ได้เลยครับ โอ้โหเพื่อ เพื่ออะไรวะแล้วดินขยันออกซะด้วยนะหลับหรือตายวะเนี่ยมังกรเย็ดครบ กระซือไปครับ มีวายอยู่ เออ น่าจะถึง ไม่ถึงว่ะ ได้อยู่นะ ได้อยู่นะ มังกรน้ำโบแม่มังกรเริ่มลืมตาแล้วเพื่อนๆเริ่มลืมตาหน่อยๆเออ น้ำออกมาแล้ว เยียดเคไปต่อครับ ห้าสิบไม้สี่ตัวสวยงามครับ มังกรไฟมา ทับเขาให้ไปอีกเจ็ดสิบอีกยี่สิบเองอีกยี่สิบได้ไหม ตอนนี้กำไรแล้วครับ อีกโอ้โหเก้าตัวปลุกแม่มังกรแล้วครับเพื่อนๆ อีกแค่เก้าตัวเท่านั้น โอ้โห จะไม่เป็นไรครับกำไรแล้ว ตอนแรกเหมือนจะหมดนะ กลับมาแล้วครับกำไรแล้วครับทุกท่าน เอามังกรดินมาต่อเนื่องครับ เฮ้ย เริ่มมาพีจีเริ่มมาแล้วฮะพูดปุ๊บเลิงปั๊บ ดินออกอีกแล้วกระทืบไป วายอยู่น่าจะเยอะอยู่นะแผงนี้ เย็ดเคถึงไหมขาดสี่ตัวสวยงามครับมังกรน้ำออกพับก็ให้วายมาแบบนี้ ยังสวยได้ไปต่อครับ อีกแปดตัว อ่าเหลือสี่ตัว ได้แล้วครับมังกรไฟมังกรไฟขอให้มันไปถึงปลุกแม่มังกรให้แปดตัวเท่านั้นแปดตัวเท่านั้น ได้ไหมได้ไหมโอ้โหเหลือสี่ตัวสี่ ไอ้ยัดเข้คาสี่ตัวหูลายแม่งเหมือน เข้าแล้วนะ ลายมันนะเพื่อนๆมังกรไฟมันให้ตัวสีต้มมา เหมือนมันเข้านะว่ายอยู่มุมด้วยแต่แม่งไปไม่ถึงโอ้โหน่าเสียดายเย็ดโคกมาลุ้นกันใหม่ ตั้งลำกันใหม่ครับ ดินมาอีกแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่ที่เบ็ดห้าสิบนะเพื่อนๆโอ้โห ไม่ไหลต่อ วะไหลๆไปก่อนก็ได้ ดินมาครับวายอยู่ เออ ห้าตัวครบพอดีครับวายมา อย่างนี้ไงก็แตก ชุดเเริ่มด้วยเย็ดเค สวยงาม แม่งแตกล่อไฟแบบนี้ เข้าถึงไหม แม่มังกรรอท่าแล้ว โอ้โห กำไรมหาศาลแล้วครับ กำไรมหาศาลแล้วครับ โอ้โห ไม่ต้องปลุกแม่มังกรแล้วครับเพื่อนๆพอขยับเบ็ดห้ามาห้าสิบนะครับ โอ้โห เย็ดเคแม่งขึ้นเอาขึ้นเอาเบ็ดร้อยวัดใจไปดีครับ กำไรตอนนี้นะครับพันกว่าบาทนะเพื่อนๆยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะฮะยิ่งครับแม่งยิ่งมาวะ หน้าแปลก อัดเบ็ดร้อยเลยนะฮะเบ็ดห้ากินช้าครับโอ้โหเมื่อกี้ ตัดสินใจไม่ผิดจริงๆ ที่อัพมาเบ็ดห้าสิบนะถ้ามันไม่มาก็คือไม่มานะครับ แต่ทีนี้มันสวนขึ้นมาดิเพื่อนก็ไปต่อดีครับ มังกรดินกระทือไปแล้วชุดนี้ครับแปดร้อยเย็นแค่สามตัว เข้ามังกรน้ำวายมาครับแบบนี้น่าจะแตกอยู่ ตกไหมอ้าว ได้อยู่ครับ แปดตัว อีกแปดตัวเท่านั้น ไฟออก อีกสามตัว สวยงามครับ ไฟมาพบเยรูโอ้โหหนึ่งพัน กำไรมหาศาลแล้วครับ สี่พันแปดสิบเจ็ดแล้วครับทุกคน แปดตัว โอ้โห แม่งไหลเข้าแม่มังกรยากแท้วะ ไม่เข้าใจปลุกอย่างยากครับทุกคน ไปครับ เบ็ด200 อัพไปต่อครับ ตอนนี้กำไรประมาณ3,000กว่าบาทแล้วครับ อย่าไปหย่องครับ มาขนาดนี้แล้วโอ้โหกำลังมันเลย ตอนแรกนะครับเบ็ด5อย่างแข็งพออัพเบ็ดแม่งเสือกมาเฉย ก็อัพต่อไปนะครับ อัพแบบผึบผับผึบผับไปเลยใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะครับทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับ เฉพาะโพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะฮะ บุกแม่มังกรให้ได้สักทีหนึ่งดิ กำไรแบบ เยอะเยอะมากแล้ว ตอนแรกก็น่าจะเลิกแล้วนะ แต่ไม่ยอมนะครับ มาเล่นเบ็ด200 จะลวงหรือเปล่าเนี่ย มาดูกันต่อข้องใจว่าทำไมมันปลูกยากแท้วันนี้ หลับลึกไงวันเนี้ยสี่ตัว ไม่ได้วะเป็นสองร้อยครับ ดูดแล้วครับ เหลือพันเดียวครับ จากสี่พันเย็ดเคเริ่มมีงานครับทุกคน เฮ้ย เหลือ 400 กลับมาทุนแล้วนะ เออ ไหลไปก่อนขึ้นมาอีกโอ้โหสวย ไหลไปก่อนไหลไปก่อน เออ ไหลไปอีก ไหลไปอีก น่าจะปลูกแล้วรอบนี้ สวยงามวายยังอยู่ครับ ได้ต่อโอ้โหยังไม่ได้ใช้ฟีเจอร์สักอันนะ ดินทั้งน้ำ ดินและน้ำนะครับ มาแล้วครับ ถึงไฟไหม ถึงไฟไหมครับ รอบไป2,000 กว่าบาทแล้วครับโอ้โหไม่ถึงว่าขาด 2 ตัว ยังไงก็ถึงไฟ แต่ไม่รู้ถึงปลุกหรือเปล่านะ เออไหลก่อนไหลก่อนเหลือน้ำไว้ใช้อีกสวยงามครับ 12 ตัวเท่านั้น อีก6ครับ โอ้เหลืออีกสองครับสองตัว ปลุกแล้วครับโอ้ยสำเร็จสำเร็จครับรอบนี้ ปิดคลิปได้เลย 4,000 กว่าบาทนะครับกำไร 4,000แล้วครับ เพื่อนๆที่เหลือคือต่อยอดกำไรคิดเอาว่าจะได้เท่าไหร่ ต่อยอดกำไรแล้วครับ แม่มังกรตื่นแล้วครับทุกท่าน อันนี้คือฟีเจอร์ไฟอยู่นะ เยเคกว่าจะมานะครับ เป็ด 200 ด้วยนะเป็ด200นะแม่มังกรตื่นนะเพื่อนๆครับเขาให้อะอะไรวะโอ้โหกว่าจะปลูกได้ เย็นแม่แล้วตื่นมาไม่ได้ทำอะไรเลย อันนี้คือสะสมมาตั้งแต่แรกอะโอ้โหน่าเกียดจัด โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ปลูกแม่มังกรดาก้อนแฮทในสล็อต PG นะฮะ ตื่นมาไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเล่นนอกกันมาแบบยังดุเดือดเลยนะครับ แล้วก็ได้กำไรไป 4,500 โดยประมาณนะครับ4,500 เฮ้ยไม่ใช่ดิ 4 4 0 0 กว่าบาทประมาณนั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับใครอยากให้ผมรีวิวเกมไหน เล่นเกมอะไรในสล็อต PG คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวจัดให้นะครับ ถ้าเกมไหนหมดเกมไหนได้ก็มีสลับกันไปนะ เพื่อนๆอย่าไปคาดหวังกับมันเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็ 4,000 กว่าบาท ถือว่าพอใจแล้วนะครับ ถอดได้แล้วนะ ก็ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับสล็อต PG สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเนตนนะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นเด้อสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะ